ตำแหน่งต่อมาคือผู้กำกับศิลป์ค่ะ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบในภาพยนตร์นะคะทำหน้าที่ประสานงานกับผู้กำกับนะคะ โดยถ่ายทอดมุมมองของผู้กำกับออกมา ให้เป็นให้เป็นฉากเป็นสถานที่จริงให้ได้ตามอารมณ์ของภาพยนตร์นะคะ เป็นผู้ที่ควบคุมการหาสถานที่ถ่ายทำนะคะ แล้วก็เป็นผู้ที่ออกแบบฉากนะคะ ดูแลตั้งแต่การเขียนภาพร่างของการออกแบบ การสร้างและตกแต่งตกแต่งฉากนะคะ รวมไปจนถึงแม้กระทั่งการหาอุปกรณ์ประกอบฉากนะคะ เสื้อผ้าหน้าผมนะคะ การแต่งหน้าเนี่ยจะต้องทำให้งบงดงามนะคะ กลมกลืนนะคะ สอดคล้องกับเรื่องราวแล้วก็สไตล์ของภาพยนตร์นั้นๆนนะคะ ตำแหน่งต่อมาค่ะ บางคนไม่เคยได้ยินนะคะเป็นผู้กำกับด้านเสียง ในกรณีที่มันมีในงานชิ้นนั้นเนี่ยมันมีดนตรีที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ ต้องเก็บบันทึกเสียง โดยเฉพาะแยกส่วนบันทึกบันทึกรวมอันนี้นะคะเราต้องอาศัยความชำนาญของผู้กำกับเสียงค่ะนะคะ อีกอย่างหนึ่งตอนนี้สำคัญมากเลยนะคะในในงานปัจจุบันเนี้ยการออกแบบท่าเต้นเนี่ย เป็นสิ่งที่เชิดชูนะคะเป็นที่เขาเรียกว่านำดึงความสนใจผู้ชมนะคะ ผู้ออกแบบท่าเต้นเนี่ยก็คือจะต้องดูบทเสร็จแล้วก็เรียบเรียงจากบทเนี่ยออกแบบการเคลื่อนไหวของนักแสดงค่ะ แล้วก็ออกแบบท่าเต้นด้วยนะคะ กลุ่มต่อมาที่เป็นบุคลากรที่ไม่ใช่ฝ่ายเทคนิค ก็คือกลุ่มที่เป็น below the line person ก็คือกลุ่มที่อยู่ในภาคการผลิตแล้วก็หลังการผลิตนะคะตำแหน่งแรกก็คือผู้กำกับเวทีค่ะ ก็คือดูแลรับผิดชอบเวทีในสตูดิโอ เช่น การสร้างฉาก จัดหาสถานที่ให้นักแสดง แจ้งคิวนักแสดง แล้วก็ถ้าเป็นการถ่ายนอกสถานที่ก็ต้องจัดเตรียมสถานที่สำหรับถ่ายทำด้วยนะคะ ต่อมาก็คือททีมงานกำกับเวทีค่ะ ทีมงานนี้ทำทุกอย่างนะคะ คือทีมงานนี้บางทีเราเรียกว่ากริปส์นะคะ หรือ f a c i l i t ี้เ person นะคะทำหน้าที่จัดเสื้อผ้านะคะ ใช้คิวการ์ด ควบคุมพรอมเตอร์นะคะ เครื่องช่วยอ่านนะคะ บางครั้งนะคะช่วยถือไมบูมนะคะ บางครั้งก็เป็นผู้ช่วยเข็นดอลลี่ค่ะ บางทีก็ต้องช่วยลากสายนะคะ คือตำแหน่งของทีมงานนี้นะคะทำทุกอย่างค่ะ ช่างแต่งหน้านะคะจะทำหน้าที่รับผิดชอบการแต่งหน้านักแสดงทั้งชายหญิงตลอดจนนักแสดงประกอบด้วย ซึ่งในการทำงานของเขาอ่ะเขาจะต้องปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับผู้กำกับศิลป์ผู้ออกแบบเสื้อผ้า ผู้กำกับภาพนะคะให้ทำงานมันกลมกลืนกันนะคะทั้งเรื่องของสีรายละเอียดของพื้นผิว คืองานออกมาต้องเป็นก้อนเดียวกันนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยรวมไปถึง ช่างแต่งหน้าที่เป็นพวกเอฟเฟกพิเศษนะคะหรือพวกที่เพ้นบนเรือนล่างนะคะตำแหน่งต่อมาก็คือผู้ดูแลเสื้อผ้าค่ะ จะทำหน้าที่รับผิดชอบในการค้นคว้าและออกแบบเสื้อผ้ารายละเอียดต่างๆนะคะ ตั้งแต่ รองเท้าหมวก เครื่องประดับกระเป๋านะคะเครื่องเพชรเครื่องพลอยนะคะ โดยจะทำหน้าที่ประสานงานกับผู้กำกับสินนะคะ ในการกำหนดแล้วก็ตัดสินใจใช้ยุคสมัยที่เหมาะสมทั้งรูปแบบทั้งสี ทั้งรายละเอียดนะคะ โดยทำงานประสานงานกับผู้ออกแบบทรงผมและช่างแต่งหน้าคือ เสื้อผ้าแต่งหน้าทรงผมต้องไปด้วยกันนะคะตำแหน่งต่อมาก็คือผู้ดูแลอุปกรณ์ประกอบฉากนะคะ เป็นผู้ที่ทำหน้าที่จัดหาโต๊ะเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์โทรศัพท์ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในฉากนี้นะคะซึ่งตำแหน่งนี้ในกองถ่ายขนาดใหญ่จะแยกตำแหน่งนี้ออกมาต่างหากเลย แต่ถ้าเป็นกองถ่ายขนาดเล็กนะคะ หน้าที่นี้จะอยู่ในหน้าที่ของ floor manager นะคะก็คือผู้จัดการทางด้านเวทีค่ะเราสรุปนะคะว่าบุคลากรที่ไม่ใช่ฝ่ายเทคนิคคือผู้ที่ไม่ได้ ควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการบริหาร ผู้อำนวยการสร้าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสร้าง ผู้อำนวยการภาคสนามในสตูดิโอผู้กำกับนะคะนักแสดงประเภทต่างๆนะคะผู้กำกับศิลป์ ผู้กำกับเสียง ผู้ออกแบบท่าเต้น แต่ถ้าบุคลากรที่ไม่ใช่ฝ่ายเทคนิคไม่ได้ทำเทคนิคที่เป็นกลุ่ม below the line นะคะก็จะเป็นผู้กำกับเวที ทีมงานของผู้กำกับเวที ช่างแต่งหน้า ผู้ดูแลเสื้อผ้านะคะ แล้วก็ผู้ดูแลอุปกรณ์ประกอบฉากนะคะ เราสรุปหน้าที่กันให้ชัดเจน เดี๋ยวเราไปดูว่าถ้าบุคลากรที่เป็นฝ่ายเทคนิคล่ะ จะมีอะไรบ้าง